อนว่าเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องของของน้องชายตัวเองคุณอย่าบอกว่าเป็นของน้องชายตัวเองของครอบครัวน้องชาย อืมหมายความว่าไม่ใช่เจอแค่หนึ่งไม่ได้เจอแค่หนึ่งมันลากตามลายมันตั้งแต่ต้นเลยก็คือตั้งแต่น้องชายอยู่อะแต่งงานกับน้องสะพ้ายซึ่งน้องสะพ้ายเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องในคณะเดียวกัน นี่แหละ เออเขาก็เป็นเพื่อนกัน ก็เออป็นคบหาได้แต่งงานกัน แล้วบอกว่าพอหลังจากแต่งงานเสร็จปุ๊บ น้องชายก็เลย เอ้ยอยากได้คอนโดริมแม่น้ำก็ไปดูคอนโดแถว เอ่อแถวฝั่งนนทบุรี ติดกับรถไฟฟ้าสถานีหนึ่งบอกงี้ด้วยความที่คอนโดเนี้ยก็เพิ่งจะสร้าง ทีวีนางก็เข้าไปเฮ้ยถูกใจได้ชั้นยี่สี่เฮ้ยโอเค วิวสวยเว้ยเปิดมาเจอแม่น้ำนู่นนี่นั่นเออบรรยากาศดี ห้องเหมาะสำหรับแบบว่าครอบครัวเล็กๆกำลังดี ด้วยความที่ว่าวันแรกที่ย้ายเข้าไปพี่มีต่อตึ้งขึ้นมาด้วยด้วยความที่บอกว่าคอนโดเป็นคอนโดใหม่ แล้ว Security ค่อนข้างที่จะดีคือคีย์การ์ดเขาอะจะระบุเลยว่าเนี่ยคีย์การ์ดเนี่ยจากชั้นนี้ แล้วก็ต้องใช้คีย์การ์ดเนี่ยในการแตะเพื่อที่จะเข้าห้อง อืมเออ หมายความว่ามันเป็นระบบเซฟตี้เหมือนคอนโดวีถูกไหมพี่หยก คีย์การ์ดจะต้องสามารถใช้ได้เฉพาะชั้นเฉพาะห้องถูกไหมใช่ครับใช่ครับ คือจะเข้าห้องก็ต้องเอาคีย์การ์ดแตะแตะแตะแตะตรงลูกบิดมบบจะบอกว่านี่เออ แล้วเสจปุ๊บใช่ไหมพอพอบอกว่าเอ้ยเตรียมเข้าห้องเสร็จปุ๊บห้องข้างๆชงโงมา สวัสดีค่ะชงโงมาแค่ครึ่งตัวนะสวัสดีค่ะ อืมคุณยายเมื่อไหร่หรอ พี่เจ้าน้องละไอ้น้องสะพ้ายเราก็ ค่าสวัสดีค่ะพี่เมย์นะคะ แฟนชื่อเพชรค่ะเป็นยายมาใหม่ค่ะ เออจะได้เป็นเพื่อนบ้านกันก็บอกว่าผู้หญิงคุยกันนุ้กันนิ้กันครับซึ่งรู้ความมาพี่คนนี้ชื่อพี่เอครับซึ่งพี่เอเนี่ย เป็นแม่บ้านอแฟนไม่ให้ทำอะไรเลย แฟนทำงานเกี่ยวกับพวกหุ้นทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรพวกนี้นี่แหละเออแล้วค่อนข้างจะกลับบ้านดึก นางจะมีหน้าที่เป็นแม่บ้านบ้านอย่างเดียวไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกเออก็คราวนี้นางก็เหมือนว่า คุยสารสัมพันธ์กันมากับกับทางน้องสะพายเราจนกระทั่งน้องสะพายเราเริ่มท้องหลานชาย เริ่มท้องลูกคนแรกคือเจ้าตัวอ่า ก็คุยกันนู่นกันนี้แต่ทุกครั้งที่คุยอะคือ เวลาเมย์จะออกไปทำงานอย่างเงี้ยหรือว่าคือบางที ด้วยความที่ไอ้เจ้าเพชรกับไอ้เจ้าเมย์ทำงานไกลจะทำงานในตัวเมืองครับ ก็เลยจะต้องออกเช้าคือสักประมาณตีสี่ตีห้าเขาเริ่มตื่นแล้วเริ่มอาบน้ำน้ำเริ่มัดเปลี่ยนแล้วใช่ไหมพี่อฮะแล้วเวลาไอเมย์มันจะออกไปหรือว่า คือผึ่งพวกเออเขาเรียกอะไรพวกผ้าขนหนูอะไรพวกนี้หน้าระเบียงก็จะเจอพี่เอ๋เนี่ย เปิดหน้าระเบียงออกมาแล้วก็ สวัสดีตอนเช้าจ้า ไปทำงานแล้วหรอเออเด็กใช่ค่ะพี่หลังห้องมันเห็นกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วด้วยความที่แบบว่าคือ ความอัธยาศัยดีอ่ะเพื่อนบ้านกันอ่ะ ก็คือจะคุยกันอย่างนี้ ก็จะเหลืออย่างเงี้ยตลอด แล้วก็คือจะคุยกันหลังเลิกงานพูดง่าย ๆ จนจนกลายเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนบ้านที่สนิทกันในระดับหนึ่งเลยพี่วี อืม จนไอ้เจ้าเมย์ท้อง แล้วไอ้เมย์ คลอดไอ้เจ้าสัวออกมาครับจนหลานชายอยู่เนี่ยโตมันถึงตอนเนี้ยนี่คือเข้าเข้าสามขวบแล้วนะ วันที่สิบสามนี่คือสามขวบเต็มครับนางก็ด้วยความที่บอกว่า เออไอ้เจ้าสัวก็เจอสวัสดีครับนะเอ๋เออ เริ่มพูดได้แล้ว ก็สวัสดีครับนะเอ๋สวัสดีค่ะน้องเจ้าสัวเออเมย์อย่างนั้นอย่างนี้ แต่คราวนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นพี่วี มันมีเหตุเกิดขึ้น เหตุมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมา แต่อย่าลืมนะในช่วงเวลาช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมา มันมีช่วงโควิดเข้ามา เพราะงั้นมันมีการเวิร์กฟอร์มโอมเกิดขึ้นนะ เพราะงั้นไอ้เจ้าเมย์เจอพี่เอทุกวันอยู่แล้วว่าช่วงเวิร์กฟอร์มโอ่ะครับ แล้วคือเขาก็เห็นว่าเอ้ย เดี๋ยวพี่เอ๋เดี๋ยว เดี๋ยวมีอะไรนะ เดี๋ยวมีพวกว่าไรเดอร์ เออเรียกให้แบบว่าไปรับอาหารอะไรอย่างเงี้ยนางก็เห็นว่าพี่เอกเขาก็แบบว่าได้ยิน คือเขาไม่ได้เห็นหรอกแต่ได้ยินว่าเสียงอ่ะมันเปิด ประตูปิดตึ้งตั้งอย่างเงี้ยตลอด อืมอืมอืมบางทีไอ้เมย์บอกว่าจะจงโง่ไป เอ้ยใช่ใช่ใช่ใช่พี่เอกเอาลงไปข้างล่างหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเกือบฝากเอาบอกว่าเอาของที่นี่ตีเงี้ย ก็เห็นหลังไวๆเดินเข้าห้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย อืมคลาดกันแล้วจังหวะคลาดกันคลาดกันแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดจนกระทั่ง มาตอนช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมามิถุนาที่ผ่านมาพี่วีมันมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ร้องเรียนไปที่นิติบุคคลอ่าฮะร้องเรียนห้องไอ้เจ้าเพชรนิติเขาก็เลยโทรมาเอ้ยคุณเพชรไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับข้างห้องนะเขาร้องเรียนมา ว่าบอกว่าเอ้ยคุณเพชรแบบว่าแฟนคุณเพชรด่าบอกว่า อะไรกับข้างห้องนั้นหนาปบกว่าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับหน้าห้องเขาบางทีก็ ส่งเสียงดังเอยู่ตรงหลังระเบียงเฮ้ยก็เขาคุยกัน เออ หมายถึงว่าคราวนี้ไอ้เพชรมันก็เลยมาคุย พี่โยกใช่พี่ถามหน่อยหมายความว่าห้องห้องของพี่พี่ผู้หญิงเนี่ย ข้างๆห้องอ่ะ เป็นคนไปร้องเรียนกับนิติเองเหรอ คือเป็นแฟนผู้ชายเขาเป็นคนไปร้องเรียนว่าเขาต้องการพักผ่อน บางทีคือเขากลับมาเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าว่าเอ้ย แต่เพดรอะชงโงกคุยอะไร อะไรนักหนาอยู่กับที่นห้องของเขานักหนาเออนั่นแหละเดี๋ยวเขาไม่พอใจเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นส่วนตัวเขากลัวจะเป็นแบบว่าพวกบอกว่าโรคจิตหรือเปล่าวะหรืออะไรหรือยังไง เพราะเขาต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ครบสามปีเนี่ย ไม่เคยคุยกับพี่ผู้ชายเลย ผู้ชายดูเป็นแบบว่า มนุษยสัมพันธ์แย่ คือมองแบบว่ามองแล้วมองเดินผ่านอ่ะนเป็นา่างาตอ่ะ เป็นคนขวางโลก ไม่ไม่ยู่กับใครประมาณนั้น เออ เออ เออ นึกออก ใช่ นั่นแหละด้วยเขาก็เลยร้องเรียนมาว่า เฮ้ยทำไมตอนเย็นก็เจออะไรนักหนากับห้องกูวะเฮ้ยทำไมตอนเช้ามึงยังคุยกันไม่จบอีกหรือไงวะห้องเนี้ย เอ้ยเออ จะนอนอะไรอย่างเงี้ย แล้วทำไมเขาไม่ไม่คุยกับแฟนเขาก่อนล่ะว่า เออ เฮ้ย เธอ เราไม่ชอบให้เธอไปคุยกับห้องข้างๆนะเว้ยแบบอย่าไปวุ่นวายว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเสียงดังเราไม่ชอบอะไรเงี้ยคือคุยกันในบ้านก่อนก็ได้แล้วแบบเขาค่อยอัปเดตกันอะไรเงี้ยถูกแต่คราวนี้ในในในส่วนของพาร์ทของน้องเราอ่ะพอรับเรื่องมาเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้เป็นโทษอะไรเขาหรอกก็เออก็คงจะวุ่นวายกับเขาจริงๆนั่นแหละอาจจะด้วยความสนิทกัน กันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปว่ามันก็ไม่ถูกต้อง เพราะว่าเราไม่ได้ไปสนิทกับตัวแฟนผู้ชาย เราสนิทกับตัวแฟนผู้หญิงคนนี้เข้าใจไหมก็เลยว่าเอาอย่างนี้การเมย์เมย์เอาอย่างนี้ก็ชวนพี่เอ๋เขาขึ้นไปนั่งคุยเล่นตรงที่ส่วนสันทนาการโอ้ว่าสาวว่ายน้ำหรือไม่ก็ชวนไปเล่นฟิตเนสอีกก็ได้เมย์จะได้ว่ามีเพื่อนเล่นฟิตเนสด้วยเออจะได้มีเพื่อนหรือว่าดูดูแลเจ้าสัวด้วยอะไรอย่างนี้ครับ พี่มีวบอกเออเออดีดีเอออย่างนั้นก็ได้มันจะได้เลี่ยงปัญหาตรงนี้ไปใช่ไหมก็บอกว่าไอเมกก็เลยลองชวนพี่เอกก็บอกว่าเอออยากไปนะแต่ว่าพี่พี่ไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะแต่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขึ้นไปกันก็ได้ เออไม่มีปัญหาหรอกแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปสักทีแต่คราวเนี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะก็คือคุยหน้าห้อง ตอนเช้าก็คุยกันหลังห้องแต่เหมือนว่าคุยแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนทางพี่เอกเขากบเวลาแฟนเขาได้ว่าจะกลับมาช่วงเวลาไหนก็เหมือนว่าคือ ลดเวลาลงสักประมาณสักสิบห้านาทีหรือึ่งชั่วโมงเข้าใจว่าคือยืนคุยอ่ะคือยืนคุย ยืนคุยเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะคือ ยืนคุยเป็นชั่วโมงบางทีอ่ะเออนั่นแหละจนกระทั่งบอกว่าโอเคจับเวลาได้ คราวนี้มันมันก็ลดปัญหาตรงนี้ไปจนกระทั่งมาวันหนึ่งประมาณสักกันยาที่ผ่านมาช่วงที่น้ำท่วมปีที่มีครับไอเพชรนอนกับไอเมย์อยู่ อยู่อยู่ไอสัวมันก็ตกใจสะดุ้งมันก็ร้องงอแงขึ้นมา เออ ก็เลยเฮ้ยอะไรวะอยู่ๆลูกร้องงอไงขึ้นมาไอ้เพชรก็ปูนหมิ่นแล้วบอกอะไรวะกูตอนเช้ากูต้องรีบไปประชุมต่เช้ากูกำลังเงี่ยหูฟังกันสองคน มันได้ยินเสียงร้องไห้จากห้องข้างๆ มันคือห้องพี่เออ พร้อมกับเสียงปึงปังปึงปังปึงปังแต่ไม่มีการทะเลาะด่าทอเลยนะแต่เหมือนคนกำลังยกของแล้วเกลี้ยงหรือต่อยกำแพงปึงปังปึงปังอยู่ทีวีเฮ้ยแปลกๆว่ะพี่ผู้ชายห้องข้างๆอ่ะเขาเป็นแบบ ทำร้ายแฟนอะไรอย่างนี้เปล่าวะอ้าวทุกคนมีสิทธิ์คิดไปได้แล้วมันคือมันมีส่วนประกอบคือเสียงของพี่เอ๋ร้องไห้ดังแล้วเริ่มดังขึ้นกลายเป็นโฟเลยอ่ะ นั่นไง เออ แต่คราวนี้เราก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับห้องข้างๆ มันเป็นปัญหาส่วนตัวของเขา เออครับ พี่เอ๋ก็จะหาอย่างเนี้ยไปสักประมาณสองสามวัน แล้วก็บอกว่าโผล่หน้ามาคุยอะไรกับไอ้เจ้าเมย์ตลอดไอ้เมย์ก็ถือว่าเป็นปัญหาเขาก็ ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ก้าวล่วงละกันแต่ไอเมย์มันก็แอบสังเกตนะตามเนื้อตามตัวว่าเขามีรอยช้ำอะไรไหมไม่มี ไม่มีรอยช้ำอยู่ก็เลยโอเค ปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บ จนกระทั่ง มันสืบเรื่องยาวนานมาจนกระทั่ง ถึงนะปัจจุบันนี้ก็คือเมื่อวานต้องบอกว่าแต่แต่พอช่วงหลังๆเนี่ยตั้งประมาณพฤศจิกาที่ผ่านมาเพิ่งเคสก็เพิ่งจะมาเจอเคสของ บ้านที่เพิ่งจะไปรีโนเวท ถูกไหมออเออ ไอเพชมันก็กำลังวิ่งงานของมันอยู่ช่วงนั้นกำลังบอกว่าวิ่งงานกำลังเข้ากำลังดี มันก็ไม่ มันก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านค่อนข้างจะดึกอืม มันก็จะเหลือแต่ไอเจ้าเมย์คนเดียวนี่แหละ กับไอเจ้าสัวที่จะกลับบ้านมาก่อน มันก็จะบอกว่า เจอเจอเจอพี่เอกค่อนข้างบ่อย ก็เหมือนกับว่าพี่เอกเขาบอกว่า เมย์ก็ดีเนาะเพชรเขาก็ดูแลเมย์ดีเนาะขนาดงานเยอะขนาดนี้ เออ แต่ว่า แฟนพี่ไม่เห็นเหมือนเลย แต่พี่ก็ไม่ได้โกรธเขานะ แต่การเจอกันอ่ะจากที่เจอกันทุกวันกลายเป็นสองวันครั้งสามวันครั้ง บางทีสี่วันครั้งไอ้เมย์มันก็ไม่ได้อยากจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับข้างห้อง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันจะได้ยินเสียง ผู้หญิงร้องไห้มาเรื่อยๆพี่วีเออ เออ แต่ไม่มีเสียงตึงตังนะนันจะมีทีจนกระทั่งมาเมื่อวานนี้ เมื่อกับไอ้เจ้าเมย์เดินกลับบ้านมากำลังเดินขึ้นห้องอุ้มไอ้เจ้าตัวทะเลงทะเลงทะเลงเสร็จปุ๊บกำลังจะเข้าห้องปีนิดขึ้นไปกำลังจะเปิดประตูห้องครับ ปรากฏว่ามันก็ดังแก๊กอีกข้างห้องเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นพี่เอกชงงหน้ามาคุณกลับคนหรอสวัสดี ปีใหม่ค่ะเจ้าตัวสวัสดี ปีใหม่น้องเมย์สวัสดีปีใหม่น้องเพชรเมื่อวานนี้คือวันที่ห้าใช่ไหม พฤหัสที่ห้าที่ผ่านมาอ่าพฤหัสที่ห้าที่ผ่านมา ไอ้นี่ก็สวัสดีปีใหม่ครับ พี่พี่เอ๋เออไม่ได้เจอนานเลย เออมามานั่งกินเลี้ยงห้องพี่ซัน ครับ ไอเพชรก็มองหน้าใส่เมย์แล้วจะไม่มีปัญหาหรอกพี่บอกแล้วผมเป็นผู้ชายด้วย โอ้ย เดรไม่ได้เข้ามา คนเดียวซะหน่อยก็เข้ามาทั้งครอบครัวเออไม่มีปัญหาหรอก แล้วแฟนพี่ก็ไม่อยู่ แฟนพี่ไปต่างจังหวัดเขากลับบ้านไปหลายวันนู่นกว่าจะกลับมาก็วันแปดวันที่เก้านู่น ครับ ก็เลยเข้าไปไอ้เพจก็บอกว่ามันก็มีส่วนของที่อยู่จากที่บ้านที่เราทำไว้แล้วเราก็จะโยก็จะฟีดทำทำแบบฟีดเป็นแพ็คฟีดให้เพรอะเอาไปไว้ที่คอนโดเอาไว้กินกัน แล้วว่าเวลากินก็จะไว้อุ่น มันก็จะเอาของพวกนี้ออกมาแล้วก็แค่ว่าเอามาแัดเรียนแล้วก็ ละลายน้ำปูน้ำแข็งก็กินได้แล้วนางก็บอกว่าเอาไปเอาไปนั่งกินนางก็กินกันเฮฮาไปไอตัวตัวก็เล่นดึกดังดึงดังนางไปจนกระทั่งสักประมาณห้าทุ่มสี่สิบห้าโดนตามาพี่เมย์บอกว่า โอ๊ยพี่กินซันอิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะ ครับ ก็เลยเข้าไปในห้องน้ำเออ เออแล้วบอกว่า เขาไอเพชรกับไอเมย์ก็ไม่ได้อะไรนะ ก็ได้ยินก็ได้ยินเสียงการใช้ใช้งานห้องน้ำอะไรอย่างนี้แหละ แต่เห็นว่าเข้าไปตั้งห้านาทีก็แล้วนี่สิบนาทีก็แล้วครับ หรือว่าหรือว่าปวดท้องว้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรแต่เอ่ยกิจการส่วนตัวเขาครับสักพักหนึ่งมันดัง ที่ลิแล้วก็แก๊ก ประตูหน้าห้องเปิดเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นพี่ผู้ชายเจ้าของห้องพี่วีเออจังหวะแฟนเข้าห้องน้ำพอดีด้วยเปิดเข้าเออพอเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บเขายืนค้างนิดนึงพวกคุณเข้ามาในห้องผมกันได้ยังไงแผลปากแบบลั่นฟอเลยไอ้เพชรก็ตกใจหน้าเสียไอ้เจ้าสัวตกใจไอ้ตัวเจ้าสัวก็เออร้องหวาเลยร้องไห้เลยเด็กต ายอ่ะไอเมย์ก็ปอบลูกโอ้โอหก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ขอโทษค่ะหนูไม่ได้บุกรุกพี่ค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยมันคือบุกรุกผมจะแจ้งความเดี๋ยวเขาก็รีบกด กดจะโทรหาตำรวจแต่เขาก็แจ้งทางนิติก่อนว่าข้างห้องอ่ะอยู่มาเข้าในห้องเขาไอ้เย๊บอกเดี๋ยวก่อนพี่คุยกันดีๆ ผมไม่ได้มาบุกรุกห้องพี่ผมไม่ได้มามาเจตนาลายห้องพี่แฟนพี่เป็นคนเปิดให้ผมเองเขาบอกทุนจะบ้าหรือไงผมอยู่คนเดียวมาตั้งสามปี ฮะเดี๋ยวฟังไม่ผิดครับผมอยู่คนเดียวมาตั้งสามปีแล้วก็กดพิมพ์หานิติเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเรียกตำรวจโอหาตำรวจเสร็จปุ๊บไอเมย์ก็เลยพูดมาคำหนึ่งว่าพี่จะอยู่คนเดียวสามปีได้ไง แฟนพี่ชื่อเอ๋อ่ะหนูคุยกับเขามาสามปี ตั้งแต่หนูย้ายมาที่นี่เขาก็เลยกดวางสายอะไรนะคุณเป็นเพื่อนเอ๋หรอ เฮ้ย เอเมก็บอกไม่ใช่ค่ะ ก็รู้จักกันมาตั้งแต่หนูย้ายมาที่นี่วันแรก พี่เอ๋เป็นคนบอกว่าเนี่ยพี่ชื่อเอ๋พี่อยู่ห้องนี้นะ เขาพี่เขาบอกหมดเลยว่าพี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรอะไรไม่มีเวลาให้เขานู่นนี่นั่นสักรังหนึ่งเขาเริ่มน้ำตาคอเสียงเริ่มสั่นเขาบอกคุณจะบ้าเหรอ เอ๋ตายไปตั้งนานแล้วนะ เฮ้ยเอเพก็บอกว่าบอกเป็นไปไม่ได้บอกว่าพี่เอ๋เป็นคนเปิดห้องนี้ให้พวกผมเข้ามาเองเลยนั่งกินกัน เลือจานสามใบ จานแบ่งสามใบกำลังนั่งกินกันอยู่ แล้วพี่เอกบอกว่าเขาเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละพี่ผู้ชายคนนั้นหน้าซีดไปกว่าเดิม แล้วเขาก็เปิดห้องน้ำเขาบอกคุณอยากรู้ไหมเนี่ยคือช่วงเวลาที่เอกกีดข้อมือตัวเองตาย และวันนี้คือวันตายของเอกไอ้บ้าครบรอบสามปีเดียวเฮ้ย สรุปว่าพี่เอ๋ที่คุยหืมที่เป็นเพื่อนบ้านและสนิทสนมกันมาสามปีกว่า เฮ้ยสามปีเนี่ยเขาเป็นวิญญาณเหรอ เป็นผีเหรอวิบ้าคนลุกมาเลยวิแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วโอ้โหผมไปไม่ถูกเลยอ่ะ ขอโทษขอโทษ เอ้ย จนกระทั่งบอกว่า ทางนิติเขาก็เลยโทรเข้าหายเพชรคือเหมือนเป็นเหตุด่วนว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าคุณนี่แล้วเนี่ยกำลังจะดำเนินคดีเพราะว่าเห็นทางเจ้าของห้องเขาไอ้เพชรก็บอกว่าเนี่ยกำลังคุยกับเจ้าของห้องอยู่เจ้าของห้องยังไม่ได้แจ้งความครับก็เดี๋ยวนิติถ้าบอกว่ายังไง ก็รบกวนช่วยมาเป็นพยานด้วยก็เลยคุยกัน ครับนิติเขาก็เลยบอกว่าอ๋อใช่คือคุณเอ๋อิดข้อมูลตัวเอง แต่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะ ก็คือส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตระหว่างทางครับ แล้วที่ไอ้เจ้าเมย์เล่ามาทุกอย่างหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาจากพี่เอระหว่างที่คุยกันเป็นข้อมูลจริงหมดเลยแล้วบอกว่าไอ้เบ๊ก็บอกว่าตอนแรกอะผมมาคิดว่าพี่เนี่ยตีแฟนพี่ผมมาถ้าบอกว่ายังได้ยินอย่างเนี้ยได้ยินนั้งยด้ยินตึ้งตั้งแล้วแฟนพี่แบบพี่เอกยังร้องไห้อยู่อะครั้งที่สองอะผมมาจจะแจ้งสิ่งแล้วว่าพี่อยทำลายแฟนตัวเองผมจะพาพี่เอกไปแจ้งความด้วย เขาบอกไม่ใช่เขาบางทีเขาเขาคิดถึงพี่เอกมากๆ เขาก็ดิ้งเขาก็กินแบบว่าตื่นมา แล้วก็คือโมโหตัวเองก็ต่อยกำแพง แต่ว่าในฝั่งที่เพนมันได้ยินบอกว่าไอ้ที่ตึ้งตั้งเขาได้ยินเสียงคอคือเสียงร้องไห้ของพี่เอกครับ นั่นแหละ มันก็เลยกลายเป็นว่าคนของอีกฝั่งกำแพงหนึ่งเข้าใจว่า ผู้ชายคนนี้อาจจะมีภาวะของการทำร้ายร่างกายแฟน ต้องแล้วมันประจวบเหมาะกับพี่เอ๋อะมาร้องไห้ผ่านเสียงของกำแพงตรงนั้นด้วยไงเฮ้ยกับใช่ไงมันเลยทำให้เราคิดได้ไงว่าเอ้ยเขาทะเลาะกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไงแต่มันมีเหตุการณ์เนี่ยแค่ครั้งเดียวไงพี่วีครับ แล้วทีเนี้ย แต่พอช่วงปลายปีหลังๆอะมันเริ่มมีเสียงร้องไห้มากขึ้น แต่มันไม่ได้มีเสียงตั้งไงแต่เป็นเสียงของผู้หญิงร้องไห้ก็คือเสียงพี่เอ๋อะครับ ทีนี้พี่หยกเขาได้บอกไหมว่าแล้วเวลาที่เขาโอ้โหมันมันมัน ไม่ต้องแล้วแต่เขาคิดเลยอะความรู้สึกผม มันน่าจะเป็นความรู้สึกของแบบ พี่เอ๋เขายังอยู่ตรงนั้นทุกวันน่ะพี่หยกเขายังเห็นแฟนเขาในภาวะของความเสียใจความดิ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะพี่แล้วคือว่าตอนที่กำลังมีเรื่องกันอ่ะ ไอเมย์ยังชี้เลยเนี่ยก็พี่เอ๋พี่คนเนี้ยเนี่ยแฟนพี่หรือเปล่าล่ะแล้วลูกมันอยู่ในเหมือนว่ามันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบว่าบิวอินที่เข้าใจป้าแล้วมันก็จะเหมือนว่าเป็นตู้โชว์เล็กๆเอาไว้แบบว่าใส่พวกน้ำหอมใส่พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันจะอยู่ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นรูปพี่เอ๋แล้วมันก็จะมีเป็นลิ้นชักเล็กๆอ่ะพอดึงลิ้นชักมามันคือไอกระถางใส่ทูบอ่ะคือนั่นเอาไว้ไหว้นะ ปอะไรคือรูปหน้าศพนะ คือรูปแทนรูปหน้าศพนะอิตาเพชรคนไม่เชื่อว่ามีผีอีกแล้วครับท่าน เออ สิ่ง อะไรนะสิ่งเหนือธรรมชาติที่หาคำตอบไม่ได้ อันนี้ต้องเชื่อแล้วเพชรบอกว่าเออ อันนี้ผีจริงเล่นกูเลยเนี่ยเต็มเต็มเลยอะนั่งกินกับข้าวกับเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะ ใช่ มันไม่ใช่แค่การพบเจอแต่นี่คือการนั่งใช้ชีวิตกับผีมาแล้วนะ เออแล้วพี่วีรู้ป่าว่า โอ้โห กว่าจะคุยเคลียร์เรื่องกันเจ็ดชั่วโมงกว่าจนไอเดาสตาร์ทรถออกจากคอนโดไอเพชรบอกยูไม่ได้แล้วพูสติเสียแล้วลูกเลิกก็ไม่ได้ออกเมย์ก็หน้าซีดบอกกูไอเมย์ ก็จะเป็นลมบอกตายห่าแล้วสรุปว่ากูคุยกับผีมาตลอดถึงไหมคะกูสารสัมพันธ์กับผีหรือไงวะ ต้องนั่งรถออกมาหาโรงแรมเปิดห้องนอนคือวีครับ แล้วโอ้โหพี่เอนี่คือถือว่าเป็นผีที่น่ารักมากเลยนะเป็นลี่กับเพื่อนบ้านมากมากไปไหมอ่ะใช่มากเกินไปหน่อยนะพี่เอเออจริงๆดูดูมีความเอ็นดูอ่ะ เออ อ่า เปิดประตูมาทักเล่นกับลูก